อีฟาวนี่เห็นมอนาตัมพี่บอาศัยคนรุ่นนี้ค่ะอาฮิโซกันนั้นมาเป็นเจสุดอกที่คอลมานะทีเดียวแต่มีพอคัดเต้นในแมกเดนแมรี่มาอันนู้นเมรี่เดแมรี่แมกเดนมาต่อนี่เลยอนามาต่ออันไหนเป็นนี่เลยไลท์ซูสไลท์ซูสสมบัติอันไหนเป็นนี่เลยจิ๋วมาก็เป็นอภิหามมาอาศัยคนรุ่อาศัยคนรุ่มาคัดมา mọ na vor ma ma khat to amang ki khol zu hiền chi ngai su nam dei sui his whole my, uh, my career my my student na ben ni hing te u in my mai chana na khat to go ni te ni na to he you know like uh ina uh apoi da ne dei su to kinai hiam chi um ừ, atang à, chu bakwa, sinsing, dila pang ganyan, hindi ka bakwa, sorry, sinsing dito. But, uh, um, Mary mo na akipat, akipat na azong mam, hinawasin mo, luka, lan, sagi, ano yung sampung nagupan, song na, ah, o oh, pinsa. Kapen, ah, Jesu, Persite, in kata, ang nilingin pa, hinan mo, tapin ba nga, ah, Simon, si Kato, Simon ni Ina, o um, Hina, Mary, I'm Indian, Kitaro Mary Magdalene, Kitaro Ham Mary, I can Akitsi Hat I have and then Jiwa Di Yungan Nathan, Wa Mary of Bethany, let Mary Magdalene, Dibak Jitamata, Mary of Bethany, is To Zesui, Kete, Limuito, Asop, Asamto Asop, You Nune, and Mary Mahiti. But then, uh, to our Simon and Mary Zumbor, then Mo, Azum Nedimibor, About Hee uh, assemblolo lumeto ti kone ya jisu achi ataktakin to Mary Mona aboarding ahi people Simon ma ataktakin ahi mangka wana kiran then uh, he was the one who seduced her hmm. at sa uh, Mona bor na ki kan sakren Simon hipa but then then Lisa kai ka sakren then Simon hypocrite right Pharisee sang sang ding then ลุอเงี้ยนี่นะอามาหลักเซียงทงโลตัวเมริตัวหมอนาบุลุษอามาอักเต็มขี่หมอใครจะมาตัวด้านของเป็นฮิปโปริตมาแล้วหมออีน่ะเอ่อเมรี่ไงสุดแดนเป็นเอ่ออามาหมอนาขั้นโบที่ในจังอ่ะอาสังทงโลขัดเอหิมันเองอาสังทงโลมาหิหิสวักเนี่จืดยุ่งขึ้นไว้จังอ่ะอาสังทงโลมาหิหิสวักเนี่ตัวเป็น example เอง ีจะพาขนมไปดีที่แล้วกี้ส่งได้ยินแต่ก็อบสนแต่ like ขัดรีเรื่องอันกันเนี่ยค่ะเลยอ่ะอันนี้กินไปจังค่ะเนี่ยสองสิ่งนี้ละไม่กันแต่กินแต่กินจก็จริงๆแต่ในรีสอร์ทตอนมาไปเห็นหมอนาค่ะอาบัวคิดแต่อามาส่งอาบัวกินไปจังค่ะที่สองสิ่งนี้จีนะในสุนาอันนี้ีก็เป็นก็ในสุนาเป็นอาคุยด้านเลนอากี อีเลยอยากกินโจ๊กที่ดิ้งยังจีอีหีเทนันอีเป็นจีซึ่ตัวเป็นหมอตัวก็ซึ่งนะเป็นอาจีดันซึ่งนะเป็นอาจีดันอาจีนั่นะมันจีสุยเปอร์เซียนอ่ะเปอร์เียนเกี่ยวกับเมริยาดีนทุกเรียนแต่มันจ้าจีเมริยนจ้าจีก็เป็นตัวองค์รมายเรื่องเป็นนี้ของตัวนี้ของอารมณ์สุขของอีกแค่สำหรับเรื่องจีสุยเมรี lucil kikirasa mak Malinese orang kata ni lucil ni kikirasa ni but is sincere mama ko ma fake lo din tua matalia na neo sa tuwa sa dia si mabin lecture ye bi ye lecture ne bi ne ni khana ko no ple but don't expect anything you know ni khana ko no ple na ko no manage ho din ta ke la ko no like or ye hai ulterior motive ในเรื่องว่าเอาที่ตัวเอามีกีดมันเองตัวตั้งนานตัวมาส่งมีกีดไปตัวแรกเจอเรื่องนี้ตัวนั้นมีกีดหลบและตัวมา expect เรื่องนี้นี้ตัวอะไรกีดนี้ตัวอาทินย์นี้ในมีกีดซ้ำนั่นบางมันอีกเรื่องหนึ่งสำหรับ s i n c มาแบบนี้อาฟิกเดคุณกี่สามนับเป็นหมอกี่สามอาจจะเป็นหน้าบางทีแหละที่ก็ลงเต็มโพลค่ะเดอ่า คริสเตียนแต่ฮิปโคริสต์เราจีแต่เป็นนะคะเป็น for example อาชอบมีข้อเพราะฉะนั้นจะสู้อีกข้อคุณเป็นอีกนะตัวคิดใส่จีน่าหังอาชอบแต่คนบางอคนเนาะบอร์ชันของมันอีกอ่ะต้องตัวมีเต่ส่งตัวมีเต่ต้องอาศจยที่นา่นเองจีบต่เป็นเอ็นจะสู้อีกเพาเฉะนั้นตัวเพราะฉะนัอุ้มมาไม่ได้หรืว่าเพราะฉะนี้นอีกมาไม่ได้ ะเนีพ่ยเซียนี่เพื่อะไรที่อีกนะเนี่ยเป็นเอ็นจูเนี่ยไปม้วยจานนี้ตอนนั้นเอาหัวนลงของไอ้อุปนาบางอย่างอบรมมีข้อมูลหมดแต่ดมูหมูดดาหมุดดาของเนี่ยและหมอกหุ่นมาก because อีกนะเนี่ยเป็น think คิดฟิกที่หนูบอกอีกนะเนี่ย you always want to do good for that person you know it's like he Christian you know but uh บูติสมะหมอบูดาอีกสิครับเป็น the difference what um, you can't do Buddha gala what's the difference between liking something and loving something so that Buddhism um, if you like a flower then you will pick it จะปาขั้นคุยนะสักแหละแล้วเด็กที่ไหนจะได้ปาขั้นได้อีกแหละนี่ขั้นได้อีกแหละวิบวับวับดีคุยแต่กินเกลือดิตัวไม่กินเองส่งนี่ขัดโอ้นี่ขัดอีคุยสักแหละเอามาคุยสักคือจะบอก you just pick it, you don't do anything. I have different eat like I'm I'm I'm I'm அம்மா அம்மா வாதிகின் அம்மாயில அடாவ் பையன பிகின் நான் இஹு தேசம் ulterior motive nedoin aku namia tin io pina din pen tuai umhir ma tapi Christian Christian truth hero how Buddhism pani ni how like two week the you know it's a tangin kenzo tangin na um it's song. oh it's sorry compensation uh, in the end uh, they saw see uh, the men zong cross up or men zong ama to om then to mama mo mary le me be there to mo ama to but then uh, and long history ya me be there been a very uh, weak in as a hard no in uh, a kapay a hilan a weak one kimu mo ay hangi Jesus hinabang wa quạt à ống xoa kia dễ sưu tập quá là mà ống xoa chỉ ngày xưa Mary lại ăn được thì tên nhiều món ấp bá tin tên ống ống ống tỷ lô of course a disciple luôn là bá tin tên ống tỷ lô chỉ được thì bên bên xưa mà ở trong ở số một số hàng mà mà dễ sưu xưa nên là tua a whole thing that forgiveness of the same mom kasi nin eo ilit sa ma forgiveness of the but it's not just one step you know ni ka ha na forgive kit hang Amma will accept the forgiveness of process of uh, uh, Amma of the Naki give no Nadi forgiveness to Becca Amma will um, accept the ki ki op the king have some of Nadi and that is not sending forgiveness of the Aitama and so accept for her you know uh, the thing he not being uh, just to summarize summary on Yen Yang um พอเซนเอลอีกมาไหมจะาเยซูนี้ตัวพอเซนอีกเนี่ยมีตัวอีกยิงคือพีหมากก็เป็นอ่อ you everything will come after that มีอีกคิดแต่ everything will come for example นู้นส่วนในนู้ตเตอีกในนาตเตอูเตอีกใยจังหวะในอีกมาเนนาหุ่ยเป็นเดสักไอจ่าเอ็นจอมีหิงมีปัวมีแค่งปัวอีกที่แล้วก็มาวันที่นาหุ่ยเป็นเดสักดูมากจะตัวเอ่อมีอีกยิงและ No, the nose and lip eating all time.